ถ้าหากว่าใครอยากทราบวิธีการอัปเดต iOS 14 Public Beta เพื่อนำไปทดสอบในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร แนะนำกันโดยละเอียดเลยนะครับ สวัสดีครับ ผมตั้มไอมดนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันไปนะครับ iOS 14 นั้นเปิดตัวในงาน WWDC เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ ปัจจุบันเดือนกรกฎาคมนะฮะทาง Apple ก็ยังไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันเต็มแต่อย่างใดเพราะว่ากำหนดการการปล่อยเวอร์ชันเต็มนั้น จะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนกันยานะครับณปัจจุบันตรงนี้เราสามารถที่จะติดตั้ง iOS 14 ในรุ่น Public Beta หรือว่าเป็นเวอร์ชันทดสอบสำหรับบุคคลทั่วๆไปนะครับถ้าหากใครสงสัยว่า iOS 14 Beta คืออะไรนะครับ ผมได้แนบคลิปอธิบายเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ ยังไงก็ตามไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะอัปเดตดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครดูแล้วแล้วตัดสินใจที่จะอัปเดตเป็น iOS 14 ในเวอร์ชัน Public Beta นะครับผมจะมีวิธีการมาบอกในคลิปนี้ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนแนะนำนะครับว่า ควรจะต้องสำรองข้อมูลให้เสร็จสับเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพเอ่ย หรือว่าถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ ก็ควรที่จะสำรองข้อมูล iOS 13.5.1 เอาไว้เสียก่อนนะครับ เพราะว่าการที่เราจะดาวเกรดจาก iOS 14 ลงมาที่ iOS 13 นั้น ถ้าเราไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้ เราจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาได้นะครับ ดังนั้นจุดนี้ต้องระวังนะฮะ ส่วนในเรื่องของ iCloud นั้นก็เปิดเอาไว้เพื่อที่จะได้บันทึก รายชื่อผู้ติดต่ออะไรต่างๆนะครับจะได้ไม่หาย ถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราไปชมวิธีการนะครับ ว่าเราจะติดตั้ง iOS 14 Public Beta นี้ได้อย่างไร ไปชมกันเลยนะครับ ขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า beta.apple.com นะครับ จากนั้นให้เลื่อนลงมาครับ ถ้าหากใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกครับให้เลือกไปที่ sign up หรือว่าการลงทะเบียนนะครับ ส่วนใครที่มีบัญชีอยู่แล้ว ให้เลือกไปที่ sign in นะครับ ผมได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับ ผมก็จะเลือกเข้าไปที่ Sign In เพื่อที่จะเข้าไปในระบบนะครับ หลังจากล็อกอินเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับ ดูในส่วนของ Get Start นะครับ ให้เลือกไปที่ Enroll Your iOS Device ต่อไปให้เราเลือกไปที่ Download Profile ครับ ปุ่มสีน้ำเงิน แล้วก็เลือกไปที่อนุญาต ระบบจะบอกว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้เราเข้าไปตรวจสอบ ในเมนูนี้เราเลือกปิดได้เลยครับ หลังจากดาวน์โหลดโปรไฟล์ของ iOS 14 Beta เสร็จแล้วนะครับ ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นเราจะเห็นข้อมูลที่เขียนว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ หรือถ้าใครไม่ขึ้นในลักษณะนี้ ให้มาดูที่เมนูทั่วไปครับ แล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะครับ เราจะเห็นโปรไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาเช่นกันครับ ให้แท็บเข้าไปที่ iOS 14 iPad OS 14 Beta จากนั้นเลือกติดตั้งที่มุมบนขวา ใส่รหัสผ่านของตัวเครื่อง จากนั้นติดตั้ง ติดตั้งอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เริ่มต้นการทำงานใหม่นะครับ หลังจากที่เครื่องรีบูตเข้ามาแล้วนะครับ ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับ จากนั้นเลือกไปที่ทั่วไป รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ จากนั้นรอสักครู่ครับ iPhone ก็จะตรวจเช็ค เพื่อหา iOS 14 Beta นะครับ จากนั้นระบบก็จะพบ iOS 14 Beta ตอนนี้เป็น iOS Public Beta ที่2นะครับ เราทำการเริ่มการติดตั้งได้เลยครับ ขั้นตอนนี้ผมกดร้องขอเข้าไปแล้วนะครับ ระบบก็จะทำการขออัปเดต จะทำการดาวน์โหลด iOS 14 ลงมาครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยทำการติดตั้ง iOS 14 Public Beta อีกครั้งหนึ่งนะครับ ลังจากที่เราติดตั้ง iOS 14 Public Beta เสร็จสับเรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาที่หน้า Home เราอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมหน้าจอ Home มันไม่มีวิดเจ็ตเหมือนที่ทาง Apple เขานำเสนอ ต้องบอกว่าปกติถ้าเราอัปเดตมาเป็น iOS 14 Beta แล้วหน้า Home Screen มันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะให้วิดเจ็ตมาโผล่นั้น เราจะต้องตั้งค่าที่หน้า Home นะครับให้แถบค้างที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งของแอปก็ได้ครับ และหลังจากนั้นครับให้เลือกไปที่แก้ไขโฮมแล้วมันจะมีมุมบนซ้ายครับให้เราเลือกแตะเครื่องหมายบวกนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเพิ่มวิดเจ็ตต่าง ๆเข้ามาในหน้าโฮมสกรีนได้แล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้ง iOS 14 Public Beta เวอร์ชันทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับย้ำอีกครั้งครับควรจะติดตั้งบนเครื่องสำรอง แล้วก็ ควรจะสำรองข้อมูลก่อนที่จะทำอย่างนี้นะครับแล้วใครถ้าอยากจะดาวเกรดกลับลงไปใน iOS 13 นั้น เราได้แนบวิธีการเป็นลิงก์บทความเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะทดสอบ iOS เวอร์ชันใหม่ๆ ตัวล่าสุดนะครับก่อนที่จะมีการปล่อยให้ใช้งานกันจริงๆในช่วงปลายเดือนกันยายน ของปี 2020 นี้นะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง i m o d Official ของพวกเรานะครับสวัสดีครับผม Let's go